สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นภารกิจของเกดนะคะก็คือ จะไปเก็บผักกันนะคะ เขาเรียกว่าพริกนะคะ เดี๋ยวไปถึงต้นไปดูกันเลยค่ะ นี่ตอนนี้เรามาถึงสวนพริกแล้วนะ แต่ว่าแบบดูสิ ทบจะไม่มีพริกเลยมีแค่พวกนี้นะคะ เดี๋ยวเกดขอเก็บก่อนนะคะ ส่วนแรกนะคะได้เพียงแค่นิดเดียว เอง เดี๋ยวเราจะ ไปสวนต่อไปกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเดินไปนี่ถึงสวนอันต่อไปแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นพริกเนาะนี่ เดี๋ยวเจ๊ขอตัวเก็บไปก่อนนะ เพราะว่าน่าจะใช้เวลานานค่อนข้างนานอ่ะเนาะโอเค ไปดูกันเลยเฮ้ยได้แล้วค่ะ ทุกคนนี่เป็นพริกอะไรไม่รู้นะ แต่ว่าคือเก็บเกือบหมดแหละแต่ว่า เหนื่อยนะคะ โอเคนะคะถ้า คลิปแบบนี้อีกนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กดกดสับสไครแล้วก็กดติดตามให้เกดด้วยนะคะ บ๊ายบาย